พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ คลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตครับ การรวบรวมและจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยดูแลทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ ให้มีอยู่ยาวนาน และนำกลับมาฟื้นฟูในธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช เป็นคลังจัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว รวมทั้งเป็นธนาคาร านข้อมูล โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ ที่เป็นต้นน้ำสำหรับการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นอกจากนี้ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ยังได้รับความไว้วางใจจากโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ที่ทางรัฐบาลขับเคลื่อน เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการแพทย์ ระดับพันธุกรรม หรือจีโนมิกส์เมดิซีนโดยรับผิดชอบกิจกรรมการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจีโน มคนไทยเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย พยากรณ์โรค และเลือกการรักษาที่แม่นยำร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวทน โดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน